ับผมผมดีเจ บอมชกมกครับผมยินดีต้อนรับนะครับนะสลับชาวเขมรทุกท่านนะครับ ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีการสั่งถังครับถังฉีดโฟมนะทั้งหมด 61 ถังครับผมเพื่อที่จะไปครับใส่แพรนะฮะเป็นแพรเป็นแพรรีสอร์ทของที่ที่เขมรเลย ต้องขอขอบคุณคุณ คิงนะครับนะฮะที่ทำการเป็นสื่อเอาถังไปที่เขมรนะครับผม ถังฉีดโฟมนี้นะครับก็รับน้ำหนักได้นะครับต่อใบเนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง 200 โลเลยนะครับผมตอนนี้คุณคิงนะครับที่ทำการมารับถังจากเรานะเพื่อไปส่งทางเขมรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าแรกด้วยบ้างครับนะฮะที่ทำการ ออกนอกประเทศนะครับผมนะครับขอบคุณคุณคิงนะครับผมนะฮะคุณคิงมากๆ เลยนะครับ ที่ไว้วางใจในบริษัทธนบอมคอนทัชชั่นกรุ๊ปนะฮะกับในนามผมดีเจบอมจบมกนะครับผม การส่งของของเรานะฮะเพียงแค่ 2 คนเท่านั้นครับผมหายากไหมมาเนี่ยหายากไหม ไม่ยากนะ GPS พาไปนู่นอะไรนะซอยไงเหรอ GPS หลงพาหลงใช่ไหมหลงเป็นซอย 19เกลย่านไปอยู่นั่นได้ไงผมาไม่ยากนี่เราจะส่งไปถึงไหนครับ ไปตากไปตากครับแล้วก็ข้ามไปเขมรต่อ ใช่ไหมครับโอ้โหเราเอาเอาข้าวฝั่งเขมรด้วยป่ะเราไปด้วยไหมหรือว่าเราส่งแค่ตากอย่างเดียว ไม่รู้ครับ น่าจะน่าจะข้ามข้ามแล้วครับผมเพราะว่าคุณคิงเขาจัดมา 60 ใบนี้ก็สบายๆกับรถ6ล้อ ดูสภาพมือสองนะฮะสวย ๆ ครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะวันนี้ผมดีเจบอมชมกก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่างที่ทราบกันที่ดี ผมทำการผลิตนะครับถังเองนะครับเป็นมือหนึ่งและมือสองแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยรับบริการทั่วโลกนะครับ ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ต่อไปจะไปอังกฤษหรืออเมริกาไงรอติดตามนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ